ประกอบของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการระบุความต้องการสารสนเทศ เป็นการตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ คือ การที่รับรู้ว่ามีความจำเป็นต้องนำสารสนเทศ มาใช้ในการทำงาน การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น กรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาจึงตระหนักว่า จะต้องหาข้อมูลสารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาใช้ประกอบในการเขียนรายงาน 2. การกำหนดขอบเขต ความสามารถในการประเมินความรู้ที่มีอยู่ และระบุช่องว่างทางความรู้ได้ คือ การจำแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ ในการทำรายงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาจะต้องค้นหาช่องว่างทางความรู้ของตน แยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้และไม่รู้ สิ่งไหนไม่รู้จำเป็นจะต้องไปค้นหาจากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ หรือสัมภาษณ์บุคคลเป็นต้น 3. การวางแผน ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์สำหรับการระบุแหล่งสารสนเทศและข้อมูล สร้างยุทธวิธีในการค้นหา และระบุแหล่งสารสนเทศ ยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกัน วิธีการในการค้นหาก็แตกต่างกัน เช่น การค้นหาสารสนเทศจากหนังสือ ย่อมแตกต่างจากการค้นหาจาก Google ผู้รู้สารสนเทศจะทราบดีว่า ในการระบุแหล่งสารสนเทศที่ต่างกัน การค้นหาย่อมแตกต่างกัน 4. การรวบรวม ความสามารถในการระบุและเข้าถึงสารสนเทศ ระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง เมื่อทำการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศที่ต้องการนำมาใช้ได้แล้วจำเป็นต้องระบุแหล่งสารสนเทศ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานมากที่สุด รวมทั้งต้องทราบถึงยุทธวิธี ที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศนั้น เป็นต้นว่า ผู้ใช้อาจต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จาก Search Engine วิธีการสืบค้นแบบบูลีนลอจิก 5. การประเมิน ความสามารถในการทบทวนระบบกระบวนการศึกษาค้นคว้าและเปรียบเทียบ การประเมินสารสนเทศและข้อมูล โดยเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกัน ก็จะนำเสนอเนื้อหาสารสนเทศที่แตกต่างกัน เช่น เว็บไซต์เพื่อการบันเทิงก็จะแตกต่างไปจากเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านเนื้อหาวิชาการ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบสารสนเทศและประเมินสิ่งที่ดีที่สุด 6. การจัดระบบ ความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ ได้อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามจริยธรรม โดยการเรียบเรียงประยุกต์ใช้ และการสื่อสารออกไป ขั้นตอนนี้คือการนำข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้ เช่น การนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการทำรายงาน การทำวิจัย การทำแผ่นพับ ปสเตอร์ต่างๆ ดังนั้น ในการนำสารสนเทศไปใช้ เพื่อการสื่อสารอีกทอดหนึ่ง จึงจำเป็นต้องนำสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาทำการเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อการสื่อสารให้ผู้อื่นทราบผ่านทางงานของเราเอง ในขั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย นั่นคือ ไม่ลอกเลียนไม่ปลอมแปลง ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ มีการนั่งอิงเอกสารอย่างถูกต้อง 7. การนำเสนอ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การสังเคราะห์สารสนเทศใหม่และเก่า เพื่อเป็นความรู้ใหม่ และการเผยแพร่สารสนเทศ โดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ซึ่งหมายถึง การนำความรู้และการปฏิบัติจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 7 ไปใช้เพื่อการต่อยอดความรู้ โดยทำการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่ และสร้างงานขึ้นมาใหม่ในมุมมองที่แตกต่าง ไปจากสารสนเทศที่เราไปค้นคว้ามา อาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยอาศัยการประมวลสารสนเทศจากหลายๆ แหล่ง สร้างเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมา กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หรือความสำคัญในแวดวงวิชาการ หรือกลุ่มประชาคมที่เกี่ยวข้อง